ไซทุโกเป็นองค์กรสื่อดิจิทัลที่สร้างการรับรู้ด้านสุขภาพจิต โดยนำเสนอประเด็นจิตวิทยาในแบบที่ง่ายและเกี่ยวกับตัวเรา กรุณาแบ่งปันเนื้อหากับคนที่ควรทราบ นั่นเป็นวิธีแสดงว่าคุณสนับสนุนเราด้วย จากข้อมูลของ CDC ผู้ใหญ่ 9.3 ล้านคนในอเมริการายงานว่า เคยมีความคิดฆ่าตัวตายในระยะ 1 ปี ความคิดฆ่าตัวตายคืออะไรบ้าง มันคือการใคร่ครวญและวางแผนจะลงมือฆ่าตัวตาย คนมีความคิดเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงเขาจะทำจริงๆ CDC ยังกล่าวด้วยว่า ผู้ชายมีแนวโน้มสูงกว่า4เท่าที่จะฆ่าตัวตาย ในขณะที่ผู้หญิงมาคิดฆ่าตัวตายมากกว่า ต่อไปนี้เป็น 17 สิ่งที่จะนำไปสู่ความคิดฆ่าตัวตาย 1. ความป่วยเรื้อรัง อาการป่วยหนักๆอาจทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย ขึ้นอยู่กับอาการรุนแรงแค่ไหน คนจะมองการฆ่าตัวตายเป็นวิธีรับมือกับความรวดร้าวทางร่างกายและจิตใจที่เขาต้องเจอ บางครั้งคนก็เริ่มเชื่อว่า การตายดีที่สุดสำหรับความถดถอยระยะยาว 2. โรคทางอารมณ์ โรคบางอย่าง อย่างซึมเศร้า MDD ไบโพล่าดิสไทเมีย และโรคซึมเศร้าตามฤดูกาลทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย ความอันตรายของโรคทางอารมณ์ เกิดขึ้นตอนที่คนกำลังออกจากอารมณ์ดิ่งเศร้า เพราะเขามีแรงมากขึ้นเพื่อทำสิ่งที่คิดให้สำเร็จ 3. โรคที่มีการผิดปกติทางจิต โรคอย่างเช่นโรคจิตเภทมีอาการหลอนร่วมด้วย ความหลอนอาจบีบให้คนไข้ฆ่าตัวตาย โรคจิตเภทเทียบกับโรคทางจิตชนิดอื่น มีอัตราคิดฆ่าตัวตายสูง เพราะคนที่เป็นอาจหลงจากความจริง ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง 4. ความผิดปกติในการควบคุมตนเอง บางคนก็หุนหันพลันแล่นกว่าคนอื่น คนแบบนั้นมักไม่สนใจผลกระทบจากการกระทำของตน เขาถูกขับเคลื่อนจากรางวัล หมายถึงเขาเต็มใจมากกว่าถ้าจะร่วมกิจกรรมอันตราย อย่างเช่นฆ่าตัวตาย 5. การทารุณและบาดแผลทางใจ การทารุณทางเพศ ร่างกาย จิตใจ เพิ่มความพยายามฆ่าตัวตายเป็น 2.5-3เท่า การทารุณมีผลระยะยาวในชีวิตคน ขึ้นกับความถี่และความรุนแรงของการทารุณ คนคนนั้นบางครั้งก็คิดฆ่าตัวตาย เป็นวิธีจัดการความเจ็บปวด ในหลายกรณี นี่เป็นอาการของการป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง 6. ความรุนแรงในครอบครัว ผู้รอดและเหยื่อคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางหนีจากสถานการณ์น่ากลัวนั้น เมื่อใครคนหนึ่งจมอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรง เขามักเชื่อว่าฆ่าตัวตายเป็นทางเลือกเดียวที่ดีที่สุด พราะเขาคิดว่าแฟนสุดโหดจะหาเขาพบ และมาทำร้ายหรือฆ่าเขา ในหลายกรณีไม่เหมือนใคร แต่ก็ไม่แปลก ความกลัวว่าไม่มีคนช่วย การจ้างงานหรือการศึกษาที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ทำให้รู้สึกไม่มีหวัง 7. การเข้าถึงอาวุธ อาวุธปืนเพิ่มความคิดและการลงมือฆ่าตัวตาย ในคนที่กำลังดิ้นรนทางกายหรือทางจิต หรือติดยาหรืออยู่ในสถานการณ์หนักๆ เหตุผลที่น่าเศร้า เพราะคนรู้ว่าถ้าใช้ปืน โอกาสทำสำเร็จจะสูงขึ้น 8. ตราบาป ปัจจุบันตราบาปที่ติดกับโรคทางจิตเวชและการฆ่าตัวตายทำให้คนไม่หาความช่วยเหลือ ยิ่งนานวันคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ความคิดและการฆ่าตัวตายของเขาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น 9. มีประวัติครอบครัวฆ่าตัวตาย เด็กและวัยรุ่นเรียนรู้ผ่านการสังเกตและทำตาม หากเขาได้พบสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทที่พยายามหรือสิ้นใจจากการฆ่าตัวตาย นี่เพิ่มความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้เพราะเขาเชื่อทางอ้อมไปแล้วว่า เป็นวิธีจัดการปัญหาที่ยอมรับได้ 10. ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาในความสัมพันธ์หรือการสิ้นสุด มักมาคู่กับความรวดร้าวในจิตใจและอารมณ์ คนที่ต้องรับมือกับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ อาจรับไม่ไหว ความรู้สึกถูกทิ้งไร้ค่ารู้สึกผิด อาจนำไปสู่ความคิดฆ่าตัวตาย มันมักเกิดกับคนที่ถูกบอกเลิก คนที่บอกเลิกส่วนใหญ่ผ่านการทำใจมาแล้ว 11. ถูกรังแก ข้อมูลจาก CDC ประมาณ 4,400 คนฆ่าตัวตายต่อปีเพราะโดนรังแก นี่ทำให้รู้สึกไม่มีค่า ไม่ชอบตัวเอง ซึมเศร้า กังวลและสิ้นหวัง ในรายที่รุนแรง คนถูกรังแกเริ่มเชื่อว่า ความตายเท่านั้นที่จบความทรมาน 12. เหตุการณ์ลำบากในชีวิต เหตุการณ์ในชีวิตที่ตึงเครียดหรือเจ็บปวดใจ มีและมักมีผลระยะยาวกับผู้คน มีตั้งแต่ภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือผู้คนจนถึงถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้าย 13. ผิดที่รอดตาย ความรู้สึกผิดเกิดจากการรอดจากเหตุการณ์ฆ่าชีวิต ขณะที่เห็นคนอื่นตาย นี่ทำให้เขารู้สึกผิดและในหลายกรณีมันยากที่เขาจะให้อภัยตัวเองได้ ความคิดฆ่าตัวตายอาจก่อตัวและเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 14. ความยากจน ครอบครัวรายได้น้อยความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตาย นี่เป็นเพราะเข้าถึงสิ่งต่างๆไม่ได้ หลายๆ คนไม่มีอาหาร รายได้หรือบ้านที่ปลอดภัยนี่มาพร้อมความเครียดและซึมเศร้า เมื่อคุณไม่มีปัจจัยพื้นฐานมันก็ยากที่จะคิดอะไรออก หลายๆ คนที่กำลังพยายามกับเรื่องนี้เชื่อว่า ความตายเป็นทางเดียวที่แก้ปัญหา 15. เคยพยายามฆ่าตัวตาย คนเคยฆ่าตัวตายมีความเสี่ยงสูงกว่า วัยรุ่นที่เคยฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูง 3 เท่าที่จะทำอีกภายใน 1 ปี 16. ใช้สารเสพติด เคยทราบไหมว่า แอลกอฮอล์ที่จริงกดให้เศร้าแอลกอฮอล์และยาอื่น ๆ เพิ่มความคิดฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในเยาวชนและผู้ใหญ่ตอนต้น แอลกอฮอล์และยาอื่นรบกวนความสมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง มันเติมโดปามีนให้คุณและปล่อยคุณให้เหือดแห้ง การแห้งไปของโดปามีน เรียกว่าร่วงลงมา หรือตกกระแทก นี่คือเหตุที่คุณกระวนกระวายเมื่อตื่นเช้าอีกวันแบบเมาค้าง และนั่นคือทำไมคนติดยาถึงอยากจะเมาอีก เพราะช่วงขาลง มันเกินจะทนไหว 17. ยาตามแพทย์สั่ง เคยทราบไหมว่ายาตามแพทย์สั่งเป็นเหตุให้คนคิดฆ่าตัวตายได้และซึมเศร้าด้วย ไม่ได้ทำให้คุณกลัวนะ ยาถูกชนิดและปริมาณทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ แต่บางครั้งยาผสมหลายขนาดทำให้ความคิดฆ่าตัวตายแย่ลงสำคัญที่คุณต้องสังเกตตัวเองร่วมกับหมอเพื่อป้องกันอาการนี้ ความคิดฆ่าตัวตาย เป็นอาการของปัญหาที่ลึกกว่านั้น และมันรักษาได้ คุณขอความช่วยเหลือได้ ความตายไม่ใช่ทางออกเดียว คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะคิดฆ่าตัวตาย แต่ด้วยความช่วยเหลือ การสนับสนุน เราสามารถ และเราจะพบแสงสว่างอีกครั้งท่านนี่เหมือนใครบางคนที่คุณรู้จัก และคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีวิดีโอที่มี 14 วิธีบอกว่า ใครกำลังคิดฆ่าตัวตาย คุณดูวิดีโอนั้นได้ตามลิงก์ในคำอธิบายด้านล่าง โปรดจำไว้ว่าเราไซทูโก การแชร์ คือการใส่ใจกันอย่างแท้จริง ทุกการแชร์ทำให้เรายังคงอยู่ และอาจช่วยให้ใครบางคนมีชีวิตอยู่ด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ